broken Don't ever forget you're golden I will find a light in your soul I'll be there ดีค่ะ มาแม็กกิติการค่ะ วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะ แม็กก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ดูกันจนจบคลิปนะคะ ยังไงก็ไปรับชมได้เลยค่ะ แม็กก็ลงกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ไพรเมอร์กันไพรเมอร์ที่แม็กใช้ก็เหมือนเดิมของเวทแอนด์ไม รองพื้นที่แม็กใช้ก็เป็นของ YSL เบอร์ B 20 ตอนนี้แม็กก็กำลังเว้นทุกอย่างให้เข้ากันด้วย Beauty Blender แม็กก็จะลงคอนซีลเลอร์เนาะสีที่แม็กใช้ก็จะเป็นสีตรงนี้พาเลตของนิ้กับแปรงหัวนี้ของโซอีวาก็จะใช้พาเลตของนิ้กับสีตรงนี้ ในการคอนทัวร์หน้าของเรา แปรงที่แม็กใช้ก็เป็นแปรงของนิ้เบอร์ศูนย์ห้า สีแรกที่ใหม่จะใช้ก็คือสีตรงกลางที่เข้มที่สุด มาคัดเบ้าตาของเรากันแม็กก็จะใช้นี่สีตรงนี้ กับแปรงของทาสแบบนี้ ในการทาเปลือกตาของเรา รงนั้นแม็กก็จะใช้แปรงเดิมนั่นเลย กับสีตรงนี้ทาบริเวณหัวตาของน้องเราก็ใช้สีตรงนี้ ทาไปบริเวณกลางตาของเราจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ ใส่แปรงของเราอย่างนี้แม็กก็จะใช้แปรงของเจสับเบอร์15 กับสองสีตรงนี้ผสมกัน ทาไปบริเวณขอบตาล่างของเรา แล้วแม็กก็จะใช้แปรงอันเดิมเนาะที่เราใช้คัดเบ้ากับ ไฮไลท์ของ Max สี Soft and Gentle ในการทาหัวตาของเรา เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตาอีกข้างหนึ่งเนาะ เราก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวแม็กก็จะมากรีดตากันแม็กก็ใช้ของ Intuit แม็กก็ทำขั้นตอนของตาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขนตาปลอมที่แม็กใช้ก็เป็นบอกต่อ J 2 0 4ก็เป็นเบอร์ที่แม็กชอบเราก็จะมาปัดแก้มกันแม็กก็จะผสม 3 สีเนาะก็เป็น 2 สีนี้กับสีตรงนี้ แปรงที่ใช้ก็เป็นแปรงหัวกลมๆ ของทาเดี๋ยวเราก็จะมาปัดไฮไลท์กัน ไฮไลท์ที่แม็กใช้ก็เป็นของแม็กเหมือนเดิมสีซอฟต์อันเจนเทลม็กก็จะใช้แปรงหัวอย่างนี้ ัดไฮไลท์ตรงตรงใต้ท้องคิ้วของเราสำหรับลุควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้กล้องแม็กก็แบตหมด ตอนนี้ก็ชาร์จแล้วแบตก็มีนิดเดียวเองก็เรามาแบบเร็วๆเลยเนาะแม็กก็ทาปากสีของแม็กนะคะ สีที่ใช้ก็คือสีซาเตนเมสเบอร์นี้สำหรับแป้งแม็กก็ลงของสีจานเบอร์ SC10 เหมือนเดิม สเปรย์ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิม ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิป แม็กก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันเนาะ เพราะว่าแม็กเองก็ชอบมากเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกนะคะ วันนี้แม็กไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย